เล่นนล้วตกอกตกใจหมดนะพวกเองอะจะกินอะไรกันบะหมี่เกี๊ยวแห้งไม่ผักครับผม เหมือนกันสองค่ะสามไปเลยเฮียสี่เลยเฮีย มีเมนูตั้งเยอะ ยังสั่งเหมือนกันอีก และเรื่องราวครอบครัวที่น่ารักเราก็มีนะครับอืม ทำไมของพ่ออร่อยจังอ่ะ ของอย่างเงี้ยมันต้องฝึก พ่อเองอะฝึกปรุงในร้านเฮียมาตั้งแต่เด็ก ตลกนะเราอ่ะ เสร็จแล้ว เอาเลยเอาไปเลยเนี่ย เอ้ายงคู่เนี้ยเขารู้ใจกันครับ เหมือนเดิมใช่ไหมบะหมี่เกี๊ยวน้ำพิเศษ เพิ่มบะหมี่สองก้อน ก้อนเดียวพอเกี๊ยวเยอะเกี๊ยวน้อยๆๆทำไมไม่ให้เฮียถูกมั่งวะ เพราะช่วงนี้พี่ยงเขาได้ลูกค้าน้อยครับ อะเอ็งก็กินเหมือนเดิมเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่เราค่อยมาจ่าย ซึ่งเฮียเขารู้ครับ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 พอตัดภาพมามุมใกล้หน้ากากก็กลับมาอยู่ที่หน้าอกของแกอีกครั้งหนึ่ง จุดที่สองเครื่องปรุง จังหวะที่พ่อลูกกำลังปรุงบะหมี่ของตัวเองกันอยู่นั้น ให้สังเกตที่กล่องเครื่องปรุงที่อยู่ตรงกลาง ในฉากแรกขณะที่กล้องจับที่คุณพ่อนั้น ฝากล่องเครื่องปรุงเปิดอ้าจากด้านใน แต่เมื่อกล้องแพนไปยังคุณลูก จะเห็นว่า ฝากลับเปิดอ้าจากด้านนอก ซึ่งกล่องเครื่องปรุงแบบนี้เราสามารถเปิดได้ทางเดียวเท่านั้น จุดที่สองจุดหนึ่งกล่องตะเกียบในฉากเดียวกัน ด้านหลังกล่องเครื่องปรุงจะเห็นกล่องตะเกียบมีลักษณะเปลี่ยนไปตลอดเวลา ซึ่งกล่องตะเกียบของเป๊ปซี่มีลักษณะดังรูปฉากแรกจะเห็นกล่องตะเกียบปิดอยู่